วัสดีค่ะสำหรับในวิดีโอนี้นะคะ จะเป็นการ transfer zip file หรือว่าคอนเทนเนอร์ของเราไปยังระบบทาราเพื่อทำการรันงานนะคะสำหรับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่ต่อจากวิดีโอก่อนหน้านะคะ ใน directory นี้นะคะ เมื่อใช้คำสั่ง ll ดูจะปรากฏไฟล์ดังที่แสดงบนหน้าจอนะคะ โดยไฟล์ที่เราจะใช้ในวิดีโอนี้จะมีอยู่ 2 ไฟล์ด้วยกัน ไฟล์แรกคือไฟล์ mytf.zip นะคะ ส่วนอีกไฟล์หนึ่งก็คือ TensorFlow 2.2.1ขีด gpu.zip ค่ะ ต่อไปนะคะเราจะเปิดหน้าต่างเทอร์มินอลขึ้นมาอีกหน้าต่างหนึ่งค่ะ โดยจะเป็นหน้าต่างสีเทานะคะ หน้าต่างสีเทาจะเป็นส่วนของบนระบบทารานะคะ โดยหน้าต่างสีม่วงก็จะเป็นหน้าต่างของ local PC ของเราค่ะ ทำการ SSH เข้าสู่ระบบทารานะคะ ในตัวอย่างนะคะจะทำการ CD ไปที่ Project Home แต่ในกรณีที่เราไม่มี Project Home เราสามารถทำตามตัวอย่างนี้ได้บน User Home ของเราค่ะ ในวิดีโอนะคะ เราจะทำการใช้คำสั่ง mkdir เพื่อสร้าง Directory เฉพาะขึ้นมาค่ะ จากนั้น cd เข้าไปใน Directory นั้นนะคะ จากนั้นเราใช้คำสั่ง pwd เพื่อโชว์ผ่านบนระบบทาราค่ะ ทำการคัดลอกผ่านไว้นะคะ จากนั้นกลับมาที่หน้าจอสีม่วง ซึ่งเป็นส่วนของ local PC ของเราค่ะ ใช้คำสั่ง scp ตามด้วยไฟล์ที่เราต้องการจะคัดลอกนะคะ ในที่นี้คือ mytf.zip ค่ะ ไปยังระบบทาราก็จะเป็น username นะคะ assign tara nada or th เครื่องหมายโคลอน และทำการวางผาดที่เราคัดลอกไว้ค่ะคำสั่งก็จะแสดงบนหน้าจอนะคะ นอกจากนี้นะคะ อีกไฟล์หนึ่งที่เราจะใช้ก็จะเป็นตัว TensorFlow 2.1.2 ขีด gpu.zip นะคะ ทำการกดลูกศรขึ้นเพื่อทำการทวนคำสั่งด้านบนนะคะ เนื่องจากว่าคัดลอกไปที่ตำแหน่งเดียวกัน ทำการแก้ไขไฟล์ mytf.zip ให้เป็น tensorflow underscore 2.1.2ขีด gpu.zip นะคะ เมื่อ transfer file เสร็จสิ้นนะคะ ก็จะกลับไปที่หน้าต่างสีเทา ซึ่งเป็นส่วนของระบบทาราค่ะทำการสั่ง ll ดูนะคะ จะพบไฟล์ mytf.zip แล้วก็ไฟล์ของ tensorflow 2.1.2 gpu.zip ปรากฏขึ้นมาค่ะ ในส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นการสั่งรันค่ะ ในส่วนนี้นะคะ ถ้าทำการโคลนไว้ก็จะสามารถใช้คำสั่งที่เตรียมไว้ได้เลย หรือถ้าไม่นะคะสามารถสร้างคำสั่งขึ้นมาเองได้โดยใช้คำสั่ง vi ตามด้วยชื่อไฟล์ค่ะ ในที่นี้จะเป็นเช็ค opencv 2 .py นะคะ ทำการคัดลอกไฟล์ที่เราเตรียมไว้มาไว้ในนี้ได้ค่ะ ในส่วนของโค้ดนี้นะคะจะเป็นการเช็คว่า มีการติดตั้ง TensorFlow กับมีการติดตั้งตัว OpenCV 2 หรือเปล่านะคะ ส่วนถัดไปเราจะทำการสร้าง Submit Script ค่ะเช่นเดียวกันค่ะสามารถโคลนมาจาก GitHub ของเราได้ หรือทำการสร้างขึ้นมาเอง โดยการเข้าไปใน GitHub ของเรา แล้วก็คัดลอกมานะคะ สำหรับในส่วนนี้นะคะ เนื่องจากว่าไม่ได้เป็นการรันจริงนะคะ แล้วก็ไม่ได้มีการใช้งาน GPU เราจะไปทดสอบใน partition d e v e l l ก่อนนะคะ ในส่วนของโหนดและคอ ก็ใช้แค่1โหนดแล้วก็1คอค่ะ ต่อมาในส่วนของ command นะคะ ในส่วนนี้เราจะมีการเช็คอยู่ 2 ส่วนค่ะ ส่วนแรกเราจะทำการ uncomment ในส่วนที่เป็นโมดูล Python 3.7 นะคะ แล้วก็ uncomment ในส่วนของ command ที่รัน Python ค่ะ จากนั้นทดสอบรันนะคะ sbat ตามด้วย submit.sh เมื่อกี้ที่เราทำการแก้ไขไป แล้วก็เช็ค output โดยการเปิดไฟล์ slurm.out ขึ้นมาค่ะ จะเห็นว่าในส่วนของ global module ที่อยู่บนระบบ h a ร a นะคะ จะไม่มีการติดตั้งตัว TensorFlow ค่ะ แล้วก็จะไม่มีการติดตั้ง library OpenCV 2 นะคะ ต่อมาเปิดไฟล์ submit.sh ขึ้นมาค่ะ จากนั้นเราจะเปลี่ยนจากการใช้งานโมดูล Python 3 นะคะ เป็นการใช้งานตัวโมดูล Singularity แล้วก็สั่ง run Singularity โดยใช้คอนเทนเนอร์ที่เราเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะ โดยครึ่งแรกนะคะ จะเป็นการรันโดยใช้ตัว TensorFlow 2.1.2ขีด GPU ซึ่งเป็นตัวเบสคอนเทนเนอร์ของเรานะคะ ส่วนครึ่งหลังนะคะ จะเป็นการรันโดยใช้ mytf.zip ค่ะ ซึ่งเป็นคอนเทนเนอร์ที่เราทำการติดตั้งตัว OpenCV 2เข้าไปนะคะ เพื่อให้ Output สามารถตรวจสอบดูได้ง่าย เราจะเพิ่มคำสั่งในส่วนของ Echo เพิ่มเข้าไปนะคะ จะเป็น Echo แล้วก็เครื่องหมายแดชยาวๆ ค่ะ เพื่อทำการแบ่ง 2 section นี้ออกจากกันนะคะ ทำการบันทึกแล้วออกมาค่ะ ทำการสั่งรันนะคะ sbat ตามด้วย submit.sh ค่ะ รอสักครู่นะคะ จากนั้นทำการตรวจสอบไฟล์ slurm.out นะคะ ในที่นี้จะเป็นตัว slurm.out ไฟล์ใหม่นะคะ จะไม่ใช่ไฟล์เดิม สังเกตจากตัว job id ที่เปลี่ยนไปค่ะ ในส่วนแรกนะคะ จะเป็นการรันโดยใช้ตัว original ของ TensorFlow image ซึ่งจะเป็นตัว TensorFlow 2.1.2 GPU นะคะ ในส่วนนี้นะคะ จะพบ TensorFlow v e อ s i o n น2.1.2 ได้รับการติดตั้งไว้ค่ะ ส่วนตัว OpenCV2 ไม่มีการติดตั้งนะคะ ในส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นส่วนของคอนเทนเนอร์ของเราที่ทำการติดตั้ง OpenCV 2เพิ่มเติมเข้าไปค่ะ หรือก็คือ mytf.zip นะคะ ในส่วนนี้เราจะเห็นว่ามีการติดตั้งอยู่ทั้งตัว TensorFlow แล้วก็ตัว OpenCV 2ค่ะ